รัสถูปปาวารเจดีรัสถูปปาวารเจดี ฐานสถูปโบราณขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เมตร มีสังกะสีมุงเป็นทรงกลมเหมือนกับศาลาแปดเหลี่ยม ล้อมรอบฐานเจดีไว้ ได้รับการขุดค้นจากฝ่ายโบราณคดีของรัฐบาลกลางไปแล้ว และนักโบราณคดียืนยันเป็นหนึ่งเดียวว่า นี่คือ สถูปเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ขอแบ่งจากกุสินารามและจากสถูปอีกเจ็ดแห่ง แล้วอัญเชิญมาบรรจุไว้ในสมัยเดียวกันกับเมืองราชคฤห์ ของพระเจ้าอาชาติศัตรู คณะราชาริศวี ราชามันละ ราชาโกริยะแห่งรามคามรามแห่งเวททิปกะนคร ราชาโมลีนคร ราชาสักยะแห่งกบินลพัทหลวงจีนฟาเหียน และหลวงจินถังซัมจัง ได้พรรณนารายละเอียดเมืองเวสาลีและสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง อยู่มาก หลวงจีนฟาเหียนได้พบวัดสร้างเป็นสองชั้น แห่งหนึ่งที่ยอดเบื้องบนเป็นที่บรรจุพระธาตุของพระอานนท์ทราบว่า นางอัมพปาลีสร้างขึ้นในสวนที่ตนถวายและยังมียอดวิหารอื่นๆ อีก พุทธวิหารแห่งสุดท้าย นางอัมพปาลีทราบข่าวว่า พระบรมศาสดาเสด็จมาประทับที่สวนของตน จึงออกไปเฝ้า แล้วกราบทูลนิมนต์ ถวายพัตตาหารในวันรุ่งขึ้น พระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จไปสู่ที่อังคาดของนางอัมพปาลีคณิกา หลังพัตกิจ นางอัมพปาลีถวายสวนมะม่วง ให้เป็นอาราม พระพุทธองค์ทรงรับทรงอนุโมทนาแล้ว เสด็จกลับอัมพปาลิวันณที่นี้ พระพุทธองค์ทรงแสดง ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตต์แก่ภิกษุทั้งหลายอีก อัมพปาลีวันเป็นอารามสุดท้าย ที่พระพุทธองค์ทรงรับก่อนเสด็จปรินิพานพระวิมลโกนดัญญะเถระ บุตรชายของนางอัมพปาลีที่เกิดแต่พระเจ้าพิมพิสาร บวชอยู่ในสำนักของพระศาสดา ณกรุงเวสาลี บรรลุ อรหัตผลแล้ว ได้แสดงธรรมแก่นางอัมพปาลี ต่อมา นางอัมพปาลีออกบวช ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปด และอภิญญาหกในที่สุด สถานที่แห่งนี้ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีที่ทำการของส่วนงานโบราณพร้อมด้วยที่พักของนักท่องเที่ยว ขนาด 5-6 ห้อง และในที่ไม่ไกลนั้น มีสระน้ำขนาดใหญ่ มองเห็นพระเจดีย์จากวัดญี่ปุ่นได้ด้วยเหมือนกัน กูตาคามป่ามหาวัน ครั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีบำบัดให้โรคร้ายระงับได้แล้ว ชาวเมืองเวสาลี ประสงค์จะสร้างอารามถวาย พระพุทธองค์ก็โปรดให้สร้างพระอาราม นอกเมืองเวสาลี ในป่ามหาวัน ทางเหนือของอาณาจักรวัชีอารามที่ชาวลิชวีสร้างถวายพระพุทธองค์ ในป่ามหาวันเรียกว่า กูตาคาร มีภิกษุเข้าอยู่จำพรรษาในอารามนี้เป็นประจำสำหรับพระพุทธองค์นั้น ประทับอยู่ในพรรษาที่ห้าและทรงแวะคราวเมื่อเสด็จไปกรุสินารา พระพุทธองค์เสด็จกรุงเวสาลีหลายครั้ง ส่วนใหญ่จะเสด็จประทับอยู่ที่กูตาคารสาลา ในป่ามหาวัน ใกล้กรุงเวสาลีได้ตรัสแสดงธรรม ตอบปัญหาแก่ชาวเวสาลีที่มาเข้าเฝ้าในโอกาสและวาระต่างกันที่ป่ามหาวันนี้ เช่น สีหเสนาบดี เจ้าริชวี เจ้าสุนักขตะ ณป่ามหาวันนี้ พระพุทธองค์ประธานการบวชให้ พระนางประชาบดีโคตมี พร้อมทั้งเหล่าสากิยานี อีก 500 คน ซึ่งเดินทางจากกรุงกบิลพัทได้รับการบวชเป็นภิกษุณี ในพระพุทธศาสนา อันเป็นการเปิดโอกาสให้สตรีได้บวชในพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก บัญญัติเข้าพรรษา สมัยนั้นเหล่าภิกษุพากันจาริกไปทุกฤดูกาลเหยียบย่ำข้าวกล้าในนา เบียดเบียนสัตว์เล็กมากมายให้ลำบาก ชาวบ้านต่างพากันตำหนิว่า แม้แต่นก ก็ยังรู้จักทำรังในช่วงฤดูฝน เหตุใด สาวกของพระสมณะโคดมจึงไม่พำนักอยู่กับที่ เที่ยวเดินเหยียบย่ำพืชพันธุ์ให้เสียหายเช่นนี้ พระพุทธองค์ทรงทราบ ทรงบัญญัติการเข้าพรรษาไว้สองระยะดังนี้ ตั้งแต่วันเรมหนึ่งค่ำเดือน 8 ถึงวันเพ็ญเดือน 11 เรียกว่า ปุริมิกาพรรษาต้น ตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำ เดือน 9 ถึงวันเพ็ญเดือน 12 เรียกว่าปัจฉิมิกาพรรษาหลัง